วยมาริตาค่ะฝากกดติดตั้งดกระดิกดไลคแชร์ด้นะคะ วันนี้ หลังจากทางหายมานาน เรามีเซอร์ไพรส์กันค่ะ จะไปรับลูกชายอีกคนหนึ่งเข้ามา จะไปก็ขึ้นมา ขึ้นมา Má, má Hello ไปกันนะคะ บ๊ายบาย ได้สำรวจได้ไลมรอมรอไม่ดมาถึงก็ได้เพื่อนแล้ว